ระบบหลังร้านหมายถึง ระบบที่ใช้ในการจัดการส่วนหลังร้านทั้งหมด เช่น การจัดการหมวดสินค้า การจัดการสินค้า วิธีการขนส่ง วิธีการชำระเงิน และการอัปเกรดเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยในหัวข้อนี้ ผู้สอนจะแนะนำเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญต่อการจัดการหลังร้านดังต่อไปนี้ การเข้าสู่หลังร้านและการเปิดปิดร้าน การจัดหมวดหมู่สินค้าและสินค้า การจัดการวิธีการชำระเงิน และวิธีการขนส่ง การจัดการเมื่อมีรายการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามาในร้านค้า วิธีการยืนยันความน่าเชื่อถือด้วยระบบชัวร์ช้อปปิ้งและ วิธีการจดโดเมนเนมให้กับเว็บไซต์ โดยเราจะเริ่มจากวิธีการเข้าสู่หลังร้าน และ การเปิดปิดร้านดังนี้ การเข้าสู่ส่วนหลังร้าน มีวิธีการเช่นเดียวกับ การเข้าสู่ส่วนการตกแต่งร้าน โดยผู้เรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน แล้วคลิกที่รูปเจ้าของร้าน คลิกที่จัดการหลังร้าน จะปรากฏหน้าจอส่วนระบบหลังร้าน เพื่อจัดการระบบหลังร้านต่อไป การเปิดปิดร้านค้า โดยปกติ ค่าเริ่มต้นของร้านค้าจะมีสถานะเป็นเปิดร้าน ดังนั้น หากเจ้าของร้านต้องการปิดร้านค้าจะมีขั้นตอนดังนี้ การปิดร้านค้าในขณะที่ยังอยู่หน้าจอที่แสดงอยู่ ให้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจนกระทั่งพบส่วนของการเปิดปิดร้านค้า แล้วคลิกที่ปุ่มเปิดหนึ่งครั้ง จะปรากฏหล่องข้อความแจ้งเตือนว่า การปิดร้านค้าจะทำให้ลูกค้าของคุณ ไม่สามารถเข้าหน้าร้านได้ ยกเว้นเจ้าของร้าน พร้อมทั้งช่องทางขายอื่นๆ จะถูกปิดด้วยเช่นกัน คุณแน่ใจที่จะปิดร้านค้าชั่วคราวหรือไม่ หากแน่ใจให้คลิกที่ปุ่มตกลง จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า ร้านค้าของคุณได้ทำการปิดชั่วคราวแล้ว จากนั้นสถานะของร้านจะเปลี่ยนเป็น ปิดเมื่อลูกค้าเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านค้าที่ถูกปิดไปแล้ว จะปรากฏดังหน้าจอ พร้อมทั้งแสดงข้อความ ร้านค้าปิดปรับปรุงชั่วคราว ส่วนการเปิดร้านก็ทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกับการปิด กล่าวคือ ผู้ใช้จะต้องคลิกที่ปุ่มปิดหนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นการเปิดร้านค้าอีกครั้ง ผลของการคลิกเปิดร้านค้าคือ ลูกค้าสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของร้านค้าได้ตามปกติ